ละอาชีพในธุรกิจการบิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป ในส่วนของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินนั้น ได้แบ่งหน้าที่ออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้ 1. Pre-flight check-in หรือเราเรียกว่า flight editing 2. check-in counter 3. boarding gate 4. lost and found หรือ LL และ 5. post flight document พูดถึงรายละเอียดนะครับของลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ของพนักงงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินในแต่ละส่วนว่ามีอะไรบ้างครับ 1. Pre-flight check-in หรือ flight editing คือขั้นตอนของการเตรียมเอกสาร เช็คข้อมูลผู้โดยสารที่สำรองที่นั่ง อาหารและความต้องการความช่วยเหลือพิเศษต่างๆหรือ special request เช่นวิวแชร์คนท้อง หรือคนชรา ของเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งหน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของ check-in controller ส่วนลูกทีมจะต้องเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเช็คอิน และขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาเปิดเคาน์เตอร์และประตูขาเข้าขาออก 2. เช็คอินเคาน์เตอร์ เป็นขั้นตอนตั้งแต่การต้อนรับผู้โดยสารจนออกมาที่นั่งของผู้โดยสารเสร็จสิ้น โดยเรียกผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ว่า เช็คอินเอเจนต์โดยมีหน้าที่ต่างๆดังต่อไปนี้ 2.1 ไหว้ต้อนรับผู้โดยสารด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ขอหนังสือเดินทางและตั๋วของผู้โดยสาร ว่าวันเวลาและเที่ยวบินถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งเช็คดูว่าผู้โดยสารที่จะบินไปประเทศนั้นๆ จำเป็นต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถให้ผู้โดยสารเดินทางได้ 2.2ทำการนำชื่อของผู้โดยสารเข้าระบบเพื่อทำการออกที่นั่ง หรือเช็คอิน และออกบัตรที่นั่งให้ผู้โดยสาร หรือ boarding pass ให้ตรงตามประเภทการจองและความต้องการของผู้โดยสาร หากผู้โดยสารไม่ได้เลือกที่นั่งมาก็จะต้องจัดที่นั่งให้ผู้โดยสารตามความเหมาะสม 2.3 เช็คจำนวนสัมภาระของผู้โดยสารที่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง หรือเช็คแบ็กและกระเป๋าที่ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องหรือแฮนด์แครีว่ามีของต้องห้ามหรือไม่ และหากน้ำหนักเกินจะต้องให้ผู้โดยสารนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออก หรือต้องจ่ายเงินค่าน้ำหนักเกินให้กับสายการบิน เมื่อนำกระเป๋าเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องติดแท็กกระเป๋า หรือเรียกว่าแบ็กแท็กก่อนที่จะปล่อยกระเป๋าลงสายพาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปโหลดใต้ท้องเครื่อง 2.4 เมื่อทำทุกกระบวนการเสร็จสิ้นด้วยความรอบคอบและถูกต้องแล้ว พนักงานจะต้องทวนให้ข้อมูลของเที่ยวบิน ประตูทางออกขึ้นเครื่อง เวลาขึ้นเครื่อง และจำนวนกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องให้กับผู้โดยสารอย่างละเอียดครบถ้วน 3.1 arrival ผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นเกตคอนโทรลเลอร์จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารขาเข้าในระบบ ว่ามีผู้โดยสารลงเครื่องหรือดิเซมบาร์กี่คน ผู้โดยสารต่อเครื่องหรือ transfer กี่คน ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องหรือ transit กี่คน ผู้โดยสารที่ขอความช่วยเหลือพิเศษหรือ special request กี่คน ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางคนเดียวหรือ UM minor กี่คน หลังจากนั้นก็จะต้องแบ่งหน้าที่ต่างๆ ให้พนักงานดังต่อไปนี้ 1. p e r s e r Contact มีหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าลูกเรือ ขอเอกสารขาเข้ากับหัวหน้าลูกเรือ และติดต่อพนักงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขาเข้าทั้งหมด 2. Short Connect Assistant คือคนที่คอยช่วยพาผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไปขึ้นเครื่องให้ทันตามเวลาของเที่ยวบินที่ต่อเครื่อง